สวัสดีค่ะ วิดีโอนี้เป็นหัวข้อที่ 4.4 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลท้องถิ่น จะเป็นการประยุกต์ข้อมูลจากโปรแกรมฟรีแวร์นะคะนั่นก็คือ Google Earth Pro เป็นยังไงนะคะ เรามาดูขั้นตอนได้เลยค่ะ ค่ะ เมื่อเราทำการเซตอัพโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะ บนหน้าเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์ เราก็จะพบ ไอคอนนะคะที่มีชื่อว่า Google Earth Pro นะคะ ให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตัวนี้ก็สามารถคลิกปิดได้เลยนะคะ เป็นภาพของโปรแกรมค่ะ และที่ให้ทำการสมัครเมลไว้ที่เป็นของ Gmail นะคะ ก็ให้คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะ เขาจะถามอีเมลนะคะที่เราได้สมัครไว้ ค่ะ เมื่อเราคลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะเลือกพื้นที่ตัวอย่างนะคะ เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถคลิกในช่องค้นหานะคะ แล้วก็พิมพ์ชื่อ ภาษาไทยเป็นนครราชสีมาได้นะคะ แล้วก็ทำการคลิกค้นหา โปรแกรม Google Earth Pro นะคะ จะนำทางไปยังสถานที่ที่เราได้คลิกค้นหา เครื่องมือนะคะที่เราพบที่เป็นไอคอนของเมาส์นะคะ จะเป็นตัวมือ ตัวนี้สามารถใช้ประโยชน์ในการที่จะเลื่อนนะคะไปซ้ายขวาบนหรือล่างได้นะคะ แล้วตัวเมาส์นะคะ ถ้าเกิดทำการสกอร์ไปด้านหน้าก็จะเป็นการซูมนะคะสกอร์มาด้านหลังก็จะเป็นการขยายพื้นที่ภาพกว้างพื้นที่ตัวอย่างนะคะก็จะเลือกพื้นที่ ในเขตของคูเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะคะ ในที่นี้จะเป็นการลงตำแหน่งนะคะ ของสถานที่สำคัญที่เราเลือก ก็จะเลือกเป็นบริเวณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะ ทำการ ซูมหาพื้นที่นะคะ เป็นการกำหนดตำแหน่งนะคะให้มาเลือกไอคอนนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะ เอาเมาส์ชี้นะคะ จะขึ้นชื่อว่าเป็นเพิ่มหมุด ก็ให้คลิกไปนะพบ หมุดที่ขึ้นนะคะ เราก็สามารถใช้เมาส์ตัวมือเนี้ยเลื่อนมาใกล้กับจุดตำแหน่ง สถานที่ของเราได้นะคะ และในกล่องข้อความทางด้านซ้ายมือนะคะมีให้ลงข้อมูลนะคะเริ่มแรกก็เป็นชื่อ เราสามารถพิมพ์เป็นทั้งชื่อภาษาไทย แล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษได้ ในที่นี้เราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะว่า อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะและในแถบชื่อนะคะจะมีการ สามารถเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของหมุดได้นะคะ มีรูปแบบหลากหลาย สามารถเพิ่มขนาดได้ด้วยนะคะ ในตัวอย่างนี้จะมีตัวอย่างของสถานที่อยู่หลายสถานที่นะคะ ผู้บรรยายขอเลือกเป็นสัญลักษณ์หมุดที่มีการกำหนด ลำดับของสถานที่นะคะ เลือกเป็นที่มีขึ้นเป็นตัวเลขนะคะ เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็คลิกตกลงค่ะ และในแถบด้านล่างนะคะ ถ้าเกิดว่าสถานที่มีคำอธิบายสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษลงไปได้นะคะ แล้วก็มีให้กำหนดลักษณะสี ลักษณะสีนี้เป็นลักษณะสีของ ที่ขึ้นเป็นป้ายกำกับ ก็จะเป็นสีของตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปที่เป็นของสถานที่นะคะ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกเป็นสีส้มนะคะ ลองคลิกตกลงดู ก็จะเป็นสีส้ม ในที่นี้ขอเลือกเป็นสีขาวนะคะ แล้วก็ไอคอนนะคะก็คือสีของไอคอนเราก็จะลงข้อมูล สถานที่ตั้งลำดับที่ 1 ท่านี้ นะคะ แล้วก็จะทำการเลือกสถานที่ลำดับที่2นะคะ ในบริเวณเดียวกันนะคะ จะมีสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในบริเวณคูเมืองนั้นก็คือประตูเมืองนะคะลำดับที่2ก็จะเลือกปักหมุดที่ประตู คลแสน นะคะณบริเวณนี้ทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของหมุดก่อนนะคะ เป็นรูปแบบเดิม แต่เลือกตัวเลขเป็นเลือกลำดับที่ 2 คลิกตกลงค่ะ แล้วก็พิมพ์ชื่อว่าเป็นประตูพลแสนนะคะ ตามตัวอย่างก็จะได้สถานที่ 2สสถานที่นะคะ เราสามารถทำการแก้ไขข้อมูล จุดตำแหน่งรวมถึงชื่อได้นะคะ โดยจะมีแถบคำสั่งซ้ายมือนะคะ ที่เป็นสถานที่ของเราที่เราลงไว้ เมื่อเรากำหนดตำแหน่งสถานที่ของเรานะคะ สามารถทำการเซฟไฟล์ของเราได้ เราไปที่ไฟล์นะคะ แล้วก็ไปที่คำสั่งบันทึก แล้วก็เลือกบันทึกสถานที่ของฉัน เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลไว้ในช่วงที่เราดำเนินการนะคะ ถ้าเกิดว่าทำการแค่ไขข้อมูลก็เลือกสถานที่แรกอนุสาวรีย์ท้าวสุนารีนะคะ ให้คลิกเป็นแถบสีฟ้า แล้วก็ทำการคลิกขวา ของเมาส์สามารถทำการเปลี่ยนชื่อได้ นะคะในตัวอย่างต่อไป นะคะ จะเป็นการกำหนดเส้นทางเพื่อดูเส้นทางรวมถึงระยะเวลานะ คะ จากสถานที่ที่เรากำหนด นะคะ สามารถเป็นกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยวหรือการศึกษาได้ นะคะ ให้ไปที่ ตำแหน่งของสถานที่ที่เรากำหนดนะคะที่แรกอนุสาวรีย์ท้าวสุนนารีนะคะ แล้วก็เลื่อนลงไปที่เส้นทางจากตำแหน่งนี้นะคะ ให้คลิกคำว่าค้นหานะคะ จะเจอฝั่งซ้ายมือนะคะ จะขึ้นเป็น ตำแหน่งแรกนะคะ เขาจะขึ้นเป็น A นะคะ เขาจะล็อกตำแหน่งเป็นตำแหน่งแรก ที่จะรับเส้นทางนะคะ ก็จะขึ้นชื่อตามที่เรากำหนดไว้ ในตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะวิเคราะห์นะคะจากฐานข้อมูลที่เขาได้ลงไว้ในตัวโปรแกรมของเขาไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนชื่อตำบลอำเภอนะคะจังหวัดนะคะ สถานที่ที่ 2 ที่เราจะ ดูเส้นทางนะคะ นั่นก็คือประตูพลแสน ก็เหมือนเดิมนะคะ คลิกขึ้นแถบสีฟ้า แล้วก็คลิกขวาเมาส์ แล้วก็ลงมาที่เส้นทางไปยังตำแหน่งนี้นะคะ พอเราดูในแผนที่นะคะ ก็จะพบว่าจะขึ้นเส้นสีน้ำเงินนะคะ ดูข้อมูลฝั่งซ้ายมือนะคะจาก ตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B นะคะ จะพบข้อมูลวิเคราะห์ขึ้นเป็นเส้นทางที่แนะนำา3 เส้นทางด้วยกัน เส้นทางแรกที่ขึ้นนะคะ แรกเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ ก็จะแนะนำจากถนนราชดำเนินนะคะ ใช้เวลา5นาที ระยะทาง 1.5 กิโล นะคะ บนทางหลวงหมายเลข 224เราลองคลิกเส้นทางแนะนำที่2 นะคะก็จะพบมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางสีน้ำเงินนะคะ ตัวนี้ก็บนถนนอัสดางนะคะ ใช้เวลา 5 นาที ระยะทาง 1.4 กิโล เส้นทางสุดท้ายที่แนะนำนะคะ เราลองคลิกไปนะคะบนถนนยมราชนะคะ ใช้เวลา 16 นาที ระยะทาง 1.3 กิโลค่ะ